มาหน่อยมาอีกหน่อยแหมมาให้ช็อตเดียวใหญ่ๆ แล้วก็หายเงียบกลิบ ไม่น่ารักนะครั้งสุดท้ายแล้วเพื่อนจะมาไหมอืมนะ อนคำให้คำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า 18 ปี ก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวีดัดกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วเด้อ กับไอ้หำแหล่นะครับเพื่อนๆนะ วันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมใหม่นะครับของค่ายบีจีนะครับแบบฟอร์จูนและปิดนะครับผมมาครับมา ทุนเหลือๆจากเมื่อวานนะครับผม มาเริ่มกันเลยนะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่านทำความเข้าใจเพิ่มเติมกติกากันได้นะครับผม มาเราจะเปิดหัวไปเลยที่ ขอ 40 แล้วกันนะขอโตไปก่อน 10 ครั้งเพื่อนๆมาดูกัน จะเป็นยังไง เงียบกิบเหรียญมาเลยมาโอ้โหสี่พันโอ้อะไรครับนี่โอ้โคตรดุโคตรเอา ขนลุกขนพองไปหมดแล้วเลยเด้อสี่พันสาม ชัดนี้ อือหือ เอาเรื่องนะ เอาเรื่องนะนะหัวโตหมดแล้วนะเว้ยนะไม่เป็นไร และบวกมาช็อตนั้น ไป เปิดหัวไป 80ครับผมออโต้ไป 30 ครั้งครับเพื่อนๆนะมาเงียบกลิบมาหน่อย มาหน่อย เออมาอือหือเสียดายจังเลย มาสิแม่อือหือไม่เข้าเลยเพื่อนเลย โหไม่เข้าเลยวุ้ยอืมมา โอ้โห เท่าไหร่เพื่อนๆชอนนี้โอ้ยสี่พันครับผม มันช่างสวยหรูอะไรขนาดนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอีกเท่าไหร่ อีกพันเก้าเพื่อนๆเอ้ยเต็มคาราเบลเต็มคาราเบล เอา มาอีก มา ขอหนักๆ เน็ตจ๋าอย่าเพิ่งค้างนะเอาเน็ตจ๋าเอามา มาอู้พี่โบนัสไปสิ เอาสิเอาสิไม่นึกว่าจะกระโดดเล่นเล่นเอาไปครับช็อตแรกกระบวกมาก่อนเลย 680ครับเพื่อนช็อตที่2ว่ายังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนๆดูว่าคนลุกอุ้ยช็อตนี้ อ้ชุดยอดเพื่อนๆเอ้ยหมื่นสามเลยครับผมโอ้โหเต็มคาราเบลเลยนะโคตรดุโคตรเอาเอาแล้วก็จะหายไปเลยเหรอมาหน่อยมาอีกหน่อยแหมมาให้ช็อตเดียวใหญ่ๆ แล้วก็หายเงียบกลิบไม่น่ารักนะครั้งสุดท้ายแล้วเพื่อนจะมาไหมอืมนะ อุ้ยหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบครับเพื่อนๆเลยสองหมื่นเรียบร้อยครับผม ตีลังกาเล่นแล้วเพื่อนตอนนี้ เล่นยังไงก็ได้ครับได้สองหมื่นละแต่บวกมาหน่อยก็ดีนะ ผมจะตั้งผมจะตั้งไว้เหลือถ้าต่ำกว่าสองไอ้เศษสองพันข้างหลังเนี่ยถ้าถ้าถ้าเสียหมดคือผมเลิกเลยนะเพื่อนนะ อืบทจะเงียบเพื่อนๆเลยดู บทเขาจะเงียบนะบทเขาจะเงียบนะเอาอีกสัสามสิบทีดูดิหมันไส้ อืมนั่นไง เท่าไรครับจะไนี้แปดร้อยเพื่อนๆเลยมามาอือหือน่าเสียดายเพื่อนๆเลยตัววายลงแถวกลางด้วย โอ้โหแบบบทจะเงียบพอเงียบไปเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย อีกสองพันเอาเอาเอาเอาเอา เอาอย่างได้ไปต่ออย่างได้ไปต่อ อืมไม่มาสาม มันต้องลงห้าห้าลูกเพื่อนเมื่อกี้ถึงจะได้นะ นี่ลงสามลูกสี่ลูกไม่ได้ไงเสียดาย อืมมา อืมมาโู้เหมือนจะไม่แจกแล้วเพื่อน อืมมาเบ็ดร้อยไปเลย ไปเลยโมโหแล้วเบ็ดร้อยไปเลยออโต้ไปสิบครั้ง ไป อืม อือหือโอ้โหบนเพื่อนเอยน้ำตาจะไหลนะโอ้โหอีกอันเดียวไม่มาวะฮะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเลยเอา้ายังไงดีอีกสักสิบครั้งสุดท้ายไหมเพื่อนนะผมขออีกสิบทีนะพอละ สิบทีสุดท้ายแล้วไม่ไม่เข้าคือผมเลิกเลย อืมมาหน่อย เล่นไม่แตก ไม่อะไรเลย บ้าบอคอหมูย่างหมั่นไส้จังเลยว่าอีกสักสิบนะ โมโห โอ้เหมือนจะไม่แตกเลยเพื่อนนะอีกช่องเดียวไม่มา มาหน่อยสิมาหน่อย โอ้โหเพื่อนเอ้ยเออมันต้องอีกอุ้ยหมื่น โอ้โหเพื่อนเพื่อนเอ้ยเต็มการาเบี้ยวอีกแล้วครับผม เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบบทจะไม่มาก็ไม่มาเลยนะ กดจะมาก็อย่างนี้แหละครับหมื่นเลยเพื่อนๆเอ้ยเต็มคาราเบลครับเต็มคาราเบลเอาไปกันต่อไปกันต่อเอาผมพอเลยกันบวกมาสามหมื่นแล้วเพื่อนผมพอเลยดีกว่า ไปครับปรีหน้ากัน ดูยอดมันเอ้ยถอนไปเลยครับสามหมื่นเพื่อนเอ้ยมาจ้ะสัมมาเร็จสจินไปครับผมอ่า